สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาพูดถึง พระคัมภีร์เกี่ยวกับวาระสุดท้ายและการเสด็จกลับมาของพระเยซู ในพระธรรม ยอห์นบทที่ 14ข้อที่1ถึง3พระเยซูได้ สัญญากับสาวกของพระเยซูเมื่อ2,000ปีที่แล้วว่าพระองค์จะเสด็จขึ้นสวรรค์ไปเตรียมที่ แล้วหลังจากนั้นจะลงมารับทุกคน ขึ้นไปอยู่กับเขา แล้วก็ในพระธรรมกิจการของอัครทูตบทที่หนึ่งข้อเก้าถึงสิบเอ็ดก่อนที่พระเยซูจะจากสาวกของพระองค์ไป ก็มีพระพระพีนี้ที่กล่าวไว้บอกว่าทูตสวรรค์ก็บอกพวกเขาเช่นเดียวกันว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาอีก ในพระคัมภีร์มีสัญญาณมากมาย เหมือนข้อพระคัมภีร์สองข้อนี้ที่กล่าวไว้ว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาอีก นี่คือความหวังสูงสุดของบรรดาผู้เชื่อพระเจ้าที่เรียกตัวเองว่าคริสเตียน ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับประเด็น เรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูว่าเมื่อไหร่พระเยซูจะเสด็จกลับมาจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจและเป็นหลักข้อเชื่อข้อหนึ่งที่เราควรให้ความสำคัญ พระเยซูจะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่ มีอะไรเป็นหมายสำคัญ เราจะมาดูข้อพระคัมภีร์สองที่ใหญ่ๆที่ชี้ให้เห็นว่าเมื่อไหร่ พระเยซูจะเสด็จกลับมา ข้อที่หนึ่งก็คือในพระธรรมดาเนียล บทที่ 12 ข้อที่1ถึง4ในที่นี้เขียนไว้บอกว่า ในครั้งนั้นมีคาเอล เจ้าผู้ครอบครองยิ่งใหญ่ผู้คุมการชนชาติของท่านจะลุกขึ้น และจะมีเวลายากลำบากอย่างไม่เคยมีมาตั้งแต่ครั้งมีประชาชาติจนถึงสมัยนั้น แต่ในครั้งนั้นชนชาติของท่านจะได้รับการช่วยกู้ คือทุกคนที่มีชื่อบันทึกไว้ในหนังสือ และคนเป็นอัมมาในผู้ที่หลับในผงครีแห่งแผ่นดินโลกจะตื่นขึ้น บ้างก็เข้าสู่ชีวิตนิรันดร์บ้างก็เข้าสู่ความอับอายและความขายหน้านิรันดร์และบรรดาคนฉลาดจะส่งแสงเหมือนแสงฟ้า และบรรดาผู้ที่ได้นามคนเป็นอัมมามาสู่ความชอบธรรม จะส่งแสงเหมือนอย่างดาวเป็นนิรันดร์แต่ตัวเจ้าดาเนียลเอ๋ยจงปิดถ้อยคำเหล่านั้นไว้และประทับตราหนังสือนั้นเสีย จนถึงวาระสุดท้าย คุณเป็นอาม่าจะวิ่งไปวิ่งมาและความรู้จะทวีขึ้นพระคัมภีร์ตอนนี้สอนให้เรารู้ว่า จะมีเวลาหนึ่ง ที่มีคาเอลหรือพระเยซูจะลุกขึ้น หลังจากพิพากษาเสร็จสิ้นแล้ว เดี๋ยวพระองค์จะเสด็จลงมาในโลกนี้ และเวลานั้นจะมีความทุกข์ยากลำบากอย่างที่ไม่เคยมีมาตั้งแต่ครั้งมีประชาชาติในโลกใบนี้ และในเวลานั้นทุกคนที่หลับในผงครีจะตื่นขึ้น ก็แสดงว่าเมื่อเวลาหนึ่งที่พระเยซูเสด็จกลับมานะฮะจะเป็นเวลาที่โลกใบนี้เกิดความวุ่นวายและเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา พระองค์ก็จะให้คนที่ตายแล้วได้ฟื้นขึ้นมา มีชีวิตใหม่ ในที่นี้บอกว่าหลายคนจะได้รับชีวิตนิรันดร์ส่งแสงอย่างดาวเป็นนิรันดร์อยู่กับพระเจ้า อันนี้คือความหวังสูงสุดของคริสเตียนที่มีความเชื่อในพระเจ้า แต่พระเยซูจะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่ ในข้อที่สี่ได้ให้ข้อสังเกตและได้ให้เงื่อนไขไว้สองประการใหญ่ๆ บอกว่าถ้อยคำเหล่านี้จะถูกปีไว้จนถึงวาระสุดท้าย และวาระสุดท้ายนั้นก็คือเวลาที่ เราเห็นคนวิ่งไปวิ่งมาและความรู้ทวีขึ้นคำว่าคนวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยฮะเราเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงความเจริญก้าวหน้าของการคมนาคมขนส่ง เราจะสังเกตเห็นว่า ในยุคเก่ามนุษย์เดินทางด้วยเท้าหรือใช้ม้าใช้ช้าง เดินทางไปไหนก็ค่อนข้างช้า แต่เมื่อไม่นานมานี้นะฮะมีการใช้รถยนต์ ะฮะและรถยนต์เพิ่งเข้ามามีบทบาทในโลกใบนี้ไม่นานมานี้เท่านั้นเอง หลังจากนั้นถนนหนทางก็ถูกสร้างทั่ว ประเทศ ทั่ว โลกคนเดินทางไปมาหาสู่กันง่ายขึ้นนะฮะและการเดินทางในเหมือนกับวิ่ง เวลานี้ถ้าเราออกไปที่ถนนใหญ่ เราจะเห็นรถวิ่งตลอดเวลา คนเดินทางตลอดเวลา ชีวิตคนไม่ได้อยู่กับที่แล้วอยู่กับการเดินทางทุกวันทุกคืน เวลาเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองในขณะที่เรากำลังหลับมีคนเดินทางตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้เพิ่งมาเกิดขึ้นในยุคของเราเท่านั้น ก็แสดงว่ายุคนี้เป็นยุคสุดท้ายแล้วเป็นยุคที่ความเจริญเกิดขึ้นแล้วส่วนข้อพระคัมภีร์ข้อที่สองเขียนไว้ในที่นี่บอกว่าความรู้จะทวีขึ้น คำว่าความรู้ทวีขึ้นเนี่ย หมายความว่ามีความรู้เจริญก้าวหน้าขึ้น และมนุษย์สามารถทำอะไรเพื่อพัฒนาโลกใบนี้ได้ดีกว่าเดิม เราจะสังเกตเห็นว่าก่อนหนึ่งร้อยปีที่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือประเทศไหนก็แล้วแต่การทาสงครามส่วนมาก ก็ยังใช้อาวุธในสมัยเมื่อหลายพันปีที่แล้ว ใช้ดาบใช้หอกพวกนี้เราดูจากอนุสรณ์ ของกษัตริย์ของผู้นำของนรบเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะยังใช้ดาบอยู่ ยังใช้ธนูยังใช้ออกแล้วอะไรก็แล้วแต่ ที่เป็นอาวุธยุโบราณแต่ในช่วงระยะเวลาร้อยปีมาจนถึงปัจจุบันนี้ อาวุธได้พัฒนาไปทันสมัยมากขึ้นนะฮะตอนแรกก็ใช้ปืนนะฮะช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศไหนก็แล้วแต่ที่มีปืน นะฮะประเทศนั้นก็ทำสงครามได้ดีกว่าประเทศที่ใช้อาวุธยุคเก่า แต่ในช่วงระยะเวลาสิบปียี่สิบปีที่แล้วมาเนี่ยฮะอาวุธที่ใช้ในการสู้รบได้พัฒนาไปมากกว่าปืนแล้ว ก็คือเป็นระเบิดเป็นที่สามารถยิงในวิถีไกลได้ เราจะสังเกตเห็นว่าการทำสงครามในยุคนี้นะผู้นำที่เป็นมหาอำนาจเวลาเขาจัด โจมตีประเทศอื่นเขาไม่จำเป็นต้องส่งทหารไป เขาอยู่อีกที่หนึ่ง ยิงจรวดวิถีไกลไปเท่านั้น สามารถจอดตรงไหนก็ได้ อันนี้คือความรู้ที่เป็นอันตราย แต่ก็ทวีขึ้น ความรู้อื่น ๆ ก็ทวีขึ้นเช่นเดียวกันนะเมื่อหลายร้อย ปี ที่แล้ว เวลาจะส่งเข่าไปอีกที่หนึ่งต้องใช้คนนามข่าสารนั้นไป หลังจากนั้นมาก็พัฒนามาเป็น ไปรษณีย์นะฮะมีหน่วยงานที่ส่งข่าวสารเหล่านั้นนะฮะยุคเดินเลขก็ใช้โทรเลขนะฮะ้อเสียงและตีความหมายมาเป็นตัวอักษรอันนี้ก็ยังไม่ทันสมัยแพงหลังจากนั้นก็เป็นโทรศัพท์มีสายก็ดีขึ้น แต่ก็ไม่ทั่วถึง เมื่อไม่นานมานี้นะฮะก็พัฒนามาเป็นโทรศัพท์ มือถือ ทุกคนสามารถมีเป็นของตัวเองได้และนับปัจจุบันนี้จริง ๆนะฮะเป็นโทรศัพท์ยุคใหม่ที่สามารถพูดคุยกันได้เห็นหน้ากันนะฮะเพราะฉะนั้นอีกไม่นานต่อจากนี้ไปนะฮะเราสามารถติดต่อกับใครก็ได้ ที่อยู่ในโลกใบนี้ โดยที่โทรศัพท์พวกนี้จะใช้ติดต่อกับใครก็ได้พูดกับใครก็ได้ เห็นหน้ากัน อันนี้คือความรู้ที่ทวีขึ้น และเราจะสังเกตเห็นว่าความรู้ในยุคใหม่เนี่ย ไม่ได้ใช้เวลาเป็นร้อยเป็นพันปีในการพัฒนาแล้วแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นก็พัฒนาได้ เร็วมาก อันนี้คือความรู้ที่ทวีขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้ว แต่เราจะสังเกตเห็นว่าเวลานี้คือเวลาที่ความรู้ทวีขึ้นอย่างรวดเร็ว ความรู้ในด้านดีก็ทวีขึ้น ความรู้ในด้านที่ไม่ดีก็ทวีขึ้น ก็แสดงให้เห็นว่า เวลานี้เป็นวาระสุดท้ายตามคำพยากรณ์ในพระธรรมดานิยลบทที่12 นี้แล้ว และเราจะสังเกตเห็นว่าความรู้ที่ทวีขึ้นตรงนี้นะฮะทำให้มนุษย์สามารถทำอะไรก็ได้ ที่เป็นทั้งประโยชน์และโทษต่อโลกใบนี้ การที่มนุษย์สามารถตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมา ก็ทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษทำให้โลก เกิดภาวะโลกร้อน และมีแนวโน้มที่จะทำให้สุดท้ายแล้วมนุษย์อยู่ในโลกนี้ไม่ได้ แต่เราไม่สามารถจะจำกัด หรือกีดกั้นไม่ให้ใครทำสิ่งเหล่านี้ เพราะฉะนั้นความรู้ที่ทวีขึ้น แน่นอนละมีประโยชน์แต่ก็มีโทษในขนาดเดียวกัน ถ้าเราศึกษาดูความเจริญของโลกใบนี้ และศึกษาดูชีวิตของนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นผลงานเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ เราจะพบว่าส่วนมากเกิดขึ้นในช่วงประมาณร้อยหรือร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี้เท่านั้น นักคิดที่เกิดขึ้นเมื่อหลายร้อยปีหรือพันปี หลายพันปีที่แล้วไม่เคยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้มาก ก็แสดงให้เห็นว่าช่วงระยะเวลาประมาณร้อยหรือร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี้ เป็นช่วงที่ความรู้ทวีขึ้น มนุษย์มีความรู้ความคิดอะไรมากมายแล้วก็ความคิดเหล่านั้นก็เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้อย่างรวดเร็ว จนทำให้ยุคปัจจุบันนี้นะฮะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายและเราเรียกได้ว่าเป็นยุคสุดท้ายหรือวาระสุดท้ายแล้วเมื่อวาระสุดท้ายนี้มาถึง การเสด็จกลับมาของพระเยซูตามคำสัญญาที่เขียนไว้ควบคู่กันนี้ ก็จะเป็นไปได้ในไม่ช้านี้อันนี้ส่วนมากจะเป็นหมายสำคัญในทางสังคม ส่วนหมายสำคัญทางธรรมชาติ มีบันทึกไว้ในพระธรรมลูกาบทที่21 ข้อที่11เขียนไว้บอกว่า พระเยซูได้กล่าวไว้บอกว่าวาระสุดท้ายพระองค์จะเสด็จกลับมา แล้วก็จะมีเหตุการณ์เลวร้ายหลายอย่างเกิดขึ้น เพื่อเป็นหมายสำคัญให้ทุกคนรู้ว่าวาระสุดท้ายนั้นมาถึงแล้ว และในข้อที่11 พระเยซูได้กล่าวไว้บอกว่าท่านจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ การกันดานอาหารและโรคภัยในที่ต่างๆ และจะเกิดความน่าสะพึงกลัวและหมายสำคัญใหญ่ๆ จากฟ้าสวรรค์ ข้อพระคัมภีร์นี้นะฮะ พูดถึงภัยธรรมชาติหลายอย่างหมายสำคัญทางธรรมชาติ อันที่หนึ่งก็คือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ เราจะสังเกตเห็นว่าช่วงระยะเวลาสิบกว่าปี 20 ปีที่แล้วมาเนี่ย เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ มากมายทั่วโลกใบนี้ ทำให้มีคนเสียชีวิตมากมายถ้าเกิดแผ่นดินไหวบนบกก็ทำให้ตื่นรามบ้านช่องพันทลาย ถ้าเกิดแผ่นดินไหวในน้ำก็เกิดคลื่นสึนามิทำให้มีคนเสียชีวิตมากมายอะไรเป็นเหตุให้เกิดแผ่นดินไหวบ่อยขึ้น และรุนแรงมากขึ้น ความจริงแล้วในยุคโบราณเมื่อหลายร้อยหลายพันปีที่แล้วก็เกิดแผ่นดินไหวเหมือนกันแต่มันไม่บ่อยและไม่รุนแรงมาก แล้วทำไมยุคนี้จึงเกิดแผ่นดินไหวบ่อยและรุนแรงมากขึ้น คำตอบที่ผู้รู้ทั้งหลายเขียนไว้ก็คือ ส่วนหนึ่งเกิดจากธรรมชาติแต่อีกส่วนหนึ่งเกิดจากฝีมือมนุษย์ เราจะสังเกตเห็นว่าแผ่นดินไหวนี้ไม่ได้ไหวทั่วโลก ไม่ได้สั่งทั่วโลก ไหวหรือสั่นเฉพาะบางพื้นที่ ก็แสดงว่าการไหวตัวของแผ่นดินนี้เกิดจากแผึงผิวโลกเท่านั้นไม่ได้เกิดจากเกงกลางของโลกที่จะเขย่าโลกทั้งใบเพราะว่าตามหลัก วิทยาศาสตร์ก็คือ เปลือกโลกนี่แหละฮะไม่ได้ติดกับเกณฑ์โลกทั้งหมด เปลือกโลกก็มีช่องโหว่ช่องว่าง เราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราต่อเข้าไป ในพื้นดินลึกๆเข้าไปนะฮะบางทีเราก็ได้น้ำบนดาล แสดงว่าข้างล่างก็มีช่องว่าง ให้น้ำอยู่ บางที่ก็จอดแล้วได้น้ำบานบางที่ก็จอดแล้วได้ก๊าซหรืออากาศ ก็แสดงว่า ใต้ดินนี้มีรูมีช่องสำหรับดินน้ำอากาศพวกนี้ อยู่มากมายนะฮะ ไม่ได้ติดแน่น เพราะฉะนั้น จากความรู้ของมนุษย์ในยุคนี้ทำให้เราจ่อเอาทรัพยากรใต้ดินมามากมายจ่อเอาน้ำบาดาลจ่อเอาน้ำมันจ่อเอาก๊าซธรรมชาติ ทำให้ใต้ดินเกิดรู เกิดช่องโหว่ช่องว่างมากขึ้น เมื่อเกิดช่องโหว่ช่องว่างมากขึ้นนะฮะเวลาพลังงานใต้ดินไม่ว่าจะเป็นถังหินหรือก๊าซหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะ ที่เป็นแรงดังให้เปลือให้เปลือโลกขยับตัวนะฮะมันก็จะไหวแรงขึ้น จึงทำให้เป็นดินไหวเกิดขึ้นบ่อย และรุนแรงมากขึ้น ทั้งหมดก็เกิดขึ้นในยุคนี้ ชี้ให้เห็นว่ายุคนี้เป็นวาระสุดท้ายตามคำพยากรณ์นี้จริงภัยพิบัติประการที่สองที่เป็นหมายสำคัญ เกี่ยวกับวาระสุดท้ายและการเสด็จกลับมาของพระเยซูก็คือการกันดานอาหาร ประเทศไทยในยุคเก่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ เราบอกว่าประเทศไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่ปัจจุบันนี้ไม่เป็นเช่นนี้แล้วช่วงฤดูแล้งมีนาเมษา เราจะพบว่าหลายพื้นที่ในประเทศไทยไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้ ทางราชการต้อง บรรทุก น้ำไปช่วย ก็ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเริ่มการดัน แห้งแล้งในช่วงฤดูแล้งเหมือนกันบันที่ดิ่งแห้งถึงขั้นทำอะไรไม่ได้นะฮะ บ่อน้้ำแม่น้ำใสเล็กๆแห้งถึงขั้นที่คนอยู่ไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้เพิ่งมาเกิดในยุคนี้เหมือนกัน ส่วนพื้นที่ที่ ห่างไกลจากทะเลไม่มีฝนมากแห้งแล้งมากกว่านี้ ถึงขั้นทำให้คนอาศัยอยู่ไม่ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เพิ่งมาเกิดขึ้นในยุคนี้ แล้วภัยแล้งนี้เกิดจากอะไรภัยแล้งก็เกิดจากการที่ มนุษย์สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมา แล้วชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกเนี่ย ถูกทำลายพอถูกทำลายแสงอาทิตย์ก็ส่งมาในโลกนี้มากขึ้นร้อนขึ้น เมื่อร้อนขึ้นถึงแผ่นดินที่มีความชุ่มชื้นก็แห้งทำให้เกิดภัยแล้งได้ อันนี้เพิ่งมาเกิดในยุคนี้เหมือนกัน ภัยประการต่อไปก็คือ โรคภัยในที่ต่างๆคำว่าโรคภัยในที่ต่างๆตรงนี้ หมายถึงโรคที่เกิดจากการกลายพันธุ์เราจะสังเกตเห็นว่า เชื้อโรคเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ถ้าสภาพแวดล้อมเรื่องความชื้นและอุณหภูมิคงที่ เชื้อโรคก็อยู่อย่างนั้น ไม่เปลี่ยนแปลงไม่กลายพันธุ์แต่ถ้าอุณหภูมิหรือความชื้นเปลี่ยนแปลงไปหน่อยหนึ่งเชื้อโรคก็สามารถกลายเป็นพันธุ์ใหม่ และเมื่อเชื้อโรคกลายเป็นพันธุ์ใหม่แล้วนะ่ะ มันอาจจะแข็งแรงมากกว่าเก่า จนยาแบบเก่าไม่สามารถรักษาให้หายได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ ู้รู้ทั้งหลายคาดการไว้ก็คือถ้าอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นอีกหน่อยหนึ่งในโลกใบนี้เชื้อโรคมากมายก็จะกลายพันธุ์เป็นพันธุ์ใหม่แม้แต่ไข้หวัดใหญ่ก็เปลี่ยนกลายพันธุ์เป็นพันธุ์ใหม่ และเมื่อกลายพันธุ์เป็นพันธุ์ใหม่แล้วนะมันก็จะแข็งแรงมากกว่าเก่า ดังนั้นยาต่างๆก็จะต้องพัฒนาเปลี่ยนแปลง ซึ่งบางอย่างโรคบาง ชนิดอาจจะแก้ไขได้แต่บันชนิดก็ไม่ได้ใจว่าจะแก้ไขได้หรือไม่แต่ที่รู้แน่นอนก็คือ เมื่อสภาวะแวดล้อมของโลกเกิดขึ้น นะฮะมีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเก่าอีกแล้ว เราจะสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้มีโรคใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น คือ HIV ยังไม่มีใครสามารถหายารักษาได้ โรคอื่นๆ นอกเหนือจากโรคติดเชื้อพวกนี้ก็คือโรคที่เกิดจากการดำเนินชีวิตผิดพลาดก็มีมากมายในสังคมทุกวันนี้ ซึ่งในอดีตไม่มีแต่มาเกิดในยุคนี้ อย่างโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคเหล่านี้ในอดีตมีไม่มาก เพราะวิถีชีวิตของคนอยู่กับธรรมชาติ ไม่ได้อยู่สุขสบาย ไม่เคยเกิดโรคพวกนี้มากเท่าไหร่ แต่ปัจจุบันนี้วิถีชีวิตที่เกิดจากความเจริญของโลกทำให้เกิดโรคพวกนี้มากขึ้น เพราะฉะนั้น ปัจจุบันนี้เราจะสังเกตเห็นว่าโลกเจริญความรู้ทวีขึ้นก็จริง แต่ก็เกิดโรคภัยในที่ต่างๆ มากมายเหมือนที่พระคัมภีร์ข้อนี้พยากรณ์ไว้เหมือนกัน เหตุการณ์ต่อไปก็คือจะเกิดความน่าสะพึงกลัว คำว่าน่าสะพึงกลัวเนี่ยฮะทำให้คิดถึงน้ำท่วม ปกติน้ำเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ แล้วน้ำก็เป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะฮะไหลไปไหลจาก บนลงล่างตามแรงดึงดูดของโลก แต่ปัจจุบันนี้น้ำกลายเป็นภัยร้ายแรงสำหรับมนุษยชาติทำไมน้ำจึงเป็นภัยที่ร้ายแรงทำไมน้ำท่วมจึงเกิดขึ้นร้ายแรงมากขึ้นคำตอบก็คือเกิดจากฝีมือของมนุษย์ เกิดจากภาวะโลกร้อน เกิดจากความรู้ที่ทวีขึ้นแล้วทำให้สร้างเครื่องจักรโรงงานต่างๆ มาทำลายชั้นบรรยากาศ เมื่อโลกมันร้อนขึ้น ก็ทำให้เกิดปัญหาตรงจุดนี้ ถ้าเราดูเกี่ยวกับวัฏจักรของน้ำนะครับ เราจะสังเกตเห็นว่า อันนี้คือน้ำนะฮะ แล้วเมื่อแสงอาทิตย์ส่งเข้ามาในน้ำน้ำก็จะละเหยเข้าไปนะฮะแล้วกลายเป็นแม่น แล้วเมื่อน้ำตรงนี้ละเหยไปแล้วนะฮะอากาศจะฝุ่นพื้นดินก็จะไหลไปเทนที่ เมื่ออากาศไหลไปเทนที่พวกนี้ก็จะไหลเข้าไปบนบก และเมื่อไปถึงบนบกเจออากาศที่เย็นกว่ามันก็จะเป็นฝนตกลงมา อันนี้คือวัฏจักรของลมฝน ถ้าแสงอาทิตย์ส่องมาในโลกนี้ด้วยอุณหภูมิปกติธรรมดา ปริมาณไอ้น้ำที่ละเหยก็ปกติธรรมดา ฝนก็ตกไม่มาก แต่ถ้าชั้นบรรยากาศถูกทำลาย แสงอาทิตย์ส่องมามากขึ้นร้อนขึ้น ปริมาณไอ้น้ำที่ละเหยขึ้นไปเป็นเมฆมันก็จะมากขึ้น เมื่อมากขึ้นเวลาเป็นฝนตกลงมาก็มีปริมาณน้ำฝนที่มากขึ้น เมื่อปริมาณน้ำฝนมากขึ้นก็ไม่มีอะไรกั้นได้ ก็ต้องเกิดน้ำท่วมเท่านั้น คนจำนวนมาก ผู้ไว้บอกว่า การตัดไม้ทำลายป่าทำให้ไม่มีอะไรกั้น หรือต้านทานน้ำน้ำจึงไหลอย่างเร็วแล้วทำให้ท่วม อันนี้ก็มีส่วนถูกแต่อันนี้ไม่ใช่สาเหตุหลัก ถ้าปริมาณฝนที่ตก ลงมามีน้อย จะมีตัวก้านไม่มีตัวก้านมันก็ไม่ท่วม แต่ถ้าปริมาณน้ำที่ตกลงมามาก ก็ไม่มี อะไรก้านได้ เพราะฉะนั้นสาเหตุใหญ่ของปัญหาน้ำท่วมที่ร้ายแรงมากขึ้น ก็เกิดจากการที่โลกร้อนมากขึ้น และปริมาณไอ้น้ำที่ละเหยไปมีมากขึ้นจึงทำให้น้ำท่วมร้ายแรงมากขึ้น เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ เมื่อมนุษย์โลกต้องการพัฒนาโลกให้เจริญมากขึ้น เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะอยู่ภาวะโลกร้อนนะมีแต่สร้างถนนหนทางสร้างบ้านเรือนสร้างโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทั้งนั้นนะฮะมันจึงมีมีแนวโน้มที่ว่าในอนาคตต่อจากนี้ไปนะฮะ โลกจะร้อนมากขึ้นและในขณะเดียวกันก็คือฝนก็จะตกหนักขึ้น จากปริมาณ ไอ้ น้ำที่ระเหยมากขึ้นภัยประการต่อไปที่เป็นหมายสำคัญก็คือหมายสำคัญใหญ่ ๆ จากฟ้าสวรรค์คำว่าหมายสำคัญใหญ่ ๆ จากฟ้าเนี่ย ฮะทำให้คิดถึงพายุและลูกเห็บเราจะสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้มีพายุ ร้ายแรงมากขึ้น ในแต่ละปีจากการที่ เราได้รับฟานจาก เขาของประเทศต่างๆนะเราจะพบว่าบางพื้นที่ที่เมื่อก่อนโน้นไม่เคยเกิดพายุเลย เดี๋ยวนี้เริ่มเกิดแล้ว ส่วนบางพื้นที่ที่ในอดีตเมื่อหลายสิบหลายร้อยปีที่แล้วเคยเกิดพายุปีละลูกสองลูก เดี๋ยวนี้ก็เพิ่มเป็นสามสี่ลูกต่อปีสี่ห้าลูกต่อปี แล้วทำไมพายุจึงเกิดขึ้น พายุเกิดจาก ความแรงของลม นะฮะซึ่งเกิดจากไอ้น้ำระเหยตรงนี้ เราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อไอ้น้ำระเหยไป นะฮะ อากาศจากบนพื้นดินก็ต้องไหลเข้ามาแทนที่ มันก็จะเกิดการหมุนของลม นะฮะ เพื่อสลับพื้นที่กัน เมื่อสลับที่กัน มันก็จะ ถ้าลมธรรมดาก็กลายเป็นแค่ลมธรรมดาเท่านั้น แต่ถ้าหากว่าลมแรงขึ้นมันก็เป็นพายุ และอะไรเป็นเหตุให้ลมนั้นแรงขึ้น มันก็เกิดจาก ความร้อนที่มากขึ้น เราจะสังเกตเห็นว่า ถ้าเราต้มน้ำในหม้อหรือในกา ความร้อนที่เป็นไฟข้างล่างนั้นไม่มากนะฮะไอ้น้ำที่พุ่งขึ้นก็ไม่แรง แต่ถ้าความร้อนใต้หม้อใต้กระทะนั้น เอแรงมากขึ้นร้อนมากขึ้น ไอ้น้ำที่พุ่งขึ้นก็แรงขึ้น แล้วสามารถส่งไอ้น้ำนั้นพุ่งขึ้นสูงขึ้น เพราะฉะนั้น ลมที่เกิดจากไอ้น้ำนะฮะระหว่างทะเลกับบนพื้นดินนี่ก็เช่นเดียวกัน ถ้าร้อนไม่มาก ไอ้น้ำระเหยขึ้นน้อย ลมก็ไม่แรง แต่ถ้า ร้อนมากขึ้น ไอ้น้ำเอระเหยมากขึ้น การไหลเวียงของลม มันก็จะแรงขึ้นจนทำให้เกิดพายุ อายุเกิดมาเพราะเหตุนี้ และถ้าหาว่า โลมันเย็นช่วงที่ร้อนเป็นระยะเวลาสั้น ก็อาจจะเกิดพายุได้แค่ปีละลูกสองลูกเท่านั้น แต่ถ้าระยะเวลาที่โลกร้อนนานขึ้นเทนที่จะร้อนสุกในช่วงมีนาเมษาอาจจะร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาจนถึงเดือน มิถุนากรกฎาอย่างนี้ ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยช่วงระยะเวลาที่ร้อนยาวนานขึ้น โอกาสที่จะเกิดพายุมันก็จะมากขึ้นลักษณะนี้ เพราะฉะนั้นพายุก็เกิดจากสาเหตุตรงนี้ เราจะสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้มีพายุร้ายแรงมากขึ้น พื้นที่ไหนก็แล้วแต่ที่อยู่ใกล้ชายทะเล ก็จะเจอพายุทุกพีกลายเป็นปัญหาบ้านเรือนที่สร้างขึ้นมาทางทลายต้นไม้สวนผลไม้ ลูกขึ้นมาก็ล้มนะฮะทั้งหมดก็เกิดมาเพราะสาเหตุนี้ แล้วก็ภัยพวกนี้ก็เพิ่งมาทวีมากขึ้นในยุคปัจจุบันเหมือนกันในยุคเก่าไม่มี นอกจากพายุแล้วนะฮะคำว่าหมายสำคัญใหญ่ ๆจากท้องฟ้าเนี่ยทำให้เราคิดถึงลูกเห็บ ลูกเห็บเกิดมาอย่างไร ลูกเห็บก็คือฝนที่กลายเป็นน้ำแข็ง ตกจากท้องฟ้าลงมา มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ปกติลูกเห็บจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งนะฮะ ไม่เกิดในช่วงฤดูฝน เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ เพราะว่าช่วงฤดูฝน ไปปริมาณน้ำฝนที่มาถึงบนพื้นดินนะฮะมันจะมีความเย็นที่ทำให้สามารถกลายเป็นฝนตกลงมาได้ แต่ลูกเห็บนี้มักจะเกิดในช่วง ฤดูแล้งก็คือช่วงหนาวหรือช่วงที่กำลังเข้าสู่หน้าร้อนพวกนี้นะฮะซึ่งสาเหตุเกิดจากการที่ช่วงเวลานั้นไม่ใช่ช่วงฤดูฝนตามปกติ เพราะฉะนั้น แสงอาทิตย์ยังทำให้ไอ้น้ำระเหย เมื่อไอ้น้ำระเหยเนี่ยฮะ ไอ้น้ำจะระเหยขึ้น น้อยๆแล้วก็ขึ้นไปสูงมากนะฮะ และเมื่อมาถึงบนพื้นดินแล้วนะฮะ มันจะต้องรอระยะเวลายาวนานกว่าที่จะมีปริมาณ ไอ้น้ำพวกนั้นมากเพียงพอนะฮะ เมื่อมีไอ้น้ำมากเพียงพอทำให้เกิดฝนได้ ไอ้น้ำที่ลอยสูงตรงนี้ มันก็จะกลายเป็นฝนตกลงมานะฮะ ซึ่งต้องผ่านความเย็นอของชั้นบรรยากาศที่หนามากกว่าเก่า ดังนั้นเมื่อตกลงมาถึงพื้นดินแทนที่จะเป็นหยกน้ำฝนธรรมดา มันก็สามารถแข็งตัวเป็นน้ำแข็งได้ แล้วถ้าหากว่า โลกมันร้อนไม่มาก น้ำแข็งหรือลูกเห็บนะฮะ มันก็จะไม่ใหญ่ เพราะว่าเมื่อบนพื้นดินไม่ร้อนนะฮะ ไอ้น้ำเพียงเล็กน้อยก็กลายเป็นฝนตกลงมาได้ มันจึงไม่แข็งตัว แต่ถ้าหากว่าโลกร้อนมากขึ้นเนี่ย ไอ้น้ำธรรมดาเล็กน้อยมันไม่สามารถตกได้ มันต้องรอจนกว่าจะมีไอ้น้ำมากนะเพียงพอที่ทำให้เกิดความเย็น ซึ่งเมื่อมีไอ้น้ำมากในช่วงฤดูที่ไม่ใช่ฤดูฝนเนี่ย ไอ้น้ำพวกนั้นมาสามารถทำให้เกิดความเย็นได้มากกว่าปกติ เมื่อเย็นมากกว่าปกติด้วย เอไอ้น้ำที่ลอยตัวสูงแล้วก็เอความเย็นที่จากชั้นบรรยากาศที่เอต้องอาศัยระยะทางจากบนถึงล่างที่ยาวนานกว่าเก่าเนี่ยเวลาตกจากชั้นบนลงถึงล่างมาก็จะกลายเป็นลูกเห็บที่ใหญ่ขึ้น ในประเทศไทยทางภาคเหนือเนี่ยเมื่อ4สิบปีที่แล้วเราเคยเห็นลูกเห็บตก ลูกเห็บที่ใหญ่ที่สูง ใหญ่เท่าแค่นิ้วมือเท่านั้นเองนะฮะ เท่าไม่เข้าโพ้งใหญ่สุดก็เท่านิ้วมือ แต่ช่วงระยะเวลาสิบปีที่แล้วมา ประเทศไทยเกิดลูกเห็บหลายครั้งและลูกเห็บก็ใหญ่ขึ้นเคยเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ ลูกเห็บใหญ่เท่าลูกมะนาวและมีบางหมู่บ้านที่ลูกเห็บใหญ่เท่าไข่ ทำให้หลังคาบ้านที่เป็นกระเบื้องพังทั้งหมด และช่วงปีที่แล้วมาก็เช่นเดียวกัน มีลูกเห็บที่เกิดขึ้นทางภาคเหนืออีกครั้งหนึ่ง ทำให้บ้านเรือนพันทลายมากมายนะฮะ โดยที่ลูกเห็บเหล่านั้นใหญ่เท่าไข่นะฮะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพิ่งมาเกิดขึ้นในยุคนี้ และเราจะสังเกตเห็นว่า ลูกเห็บที่ใหญ่เท่านิ้วมือ สามารถขยายเป็นหลายสิบเท่าจนกระทั่งสามารถใหญ่เท่าไข่ทำให้กระเบื้องพันได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เพิ่งมาเกิดขึ้นในยุคของเรา ในพระธรรมวิวรณ์บทที่20อ่าบทที่ 16นะภัยพิบัติประการที่ 7 ได้พูดถึงลูกเห็บว่าจะหนาประมาณ50กิโลกรัมซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกินไปกว่าหลักการทางวิทยาศาสตร์ สามารถเป็นไปได้ถ้าหากว่าโลกใบนี้ร้อนมากขึ้นนะฮะ จนถึงจุด จุดหนึ่งจะทำให้ วัฏจักรของลมและฝนในโลกนี้เกิดวิกฤตกลายเป็นภัยที่ร้ายแรงได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะสังเกตเห็นว่า เพิ่งมาเกิดในยุคของเราณปัจจุบันนี้เช่นเดียวกัน เมื่อหลายร้อยหลายพันปีที่แล้วไม่ได้เกิดแบบนี้ ดังนั้นปัจจุบันนี้เราจึงสามารถบอกได้แน่นอนว่าเป็นวาระสุดท้ายที่ พระเยซูจะเสด็จกลับมาและหมายสำคัญเกี่ยวกับวาระสุดท้ายและการเสด็จกลับมาของพระเยซูนี้กำลังสำเร็จในยุคของเรา ทำให้เรามีความเชื่อและมีความไว้วางใจในพระองค์มากยิ่งขึ้น ในพระธรรมลูกา บทที่ 21 ข้อ 25 ถึง 28 ได้กล่าวไว้บอกว่า หลังจากเหตุการณ์พวกนี้ผ่านแล้วนะครับพระเยซูก็จะเสด็จกลับมาตรงนี้ได้เขียนไว้บอกว่า จะมีหมายสำคัญที่ดวงอาทิตย์ที่ดวงจันทร์และที่ดวงดาวทั้งหลายและบนแผ่นดินนั้น ชาติต่างๆ ก็จะมีความทุกข์ร้อนและความโงนสนเทศ เพราะเสียงกึกก้องของทะเลและครึ่ง มนุษย์จะสลบสลายไปเพราะความกลัวเนื่องจากสันหอนถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในโลก เพราะว่าบรรดาสิ่งที่มีฤทธานุภาพในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้าน และเมื่อนั้นพวกเขาจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในแม่ด้วยฤทธานุภาพและพระรัศมีอันยิ่งใหญ่ เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เริ่มจะเกิดขึ้นนั้นจงลุกขึ้นยืนและพงศีรษะขึ้น เพราะว่าการไถ่ตัวผู้ท่านใกล้จะถึงแล้ว ในที่นี้ได้กล่าวไว้บอกว่าจะมีไหมสำคัญที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวก็คือภาวะโลกร้อนนะฮะทำให้ดวงอาทิตย์ ครอบมนุษย์ด้วยไฟนะฮะและจะเกิดพายุจะเกิดไหมสำคัญบนท้องฟ้าหมายถึงชั้นบรรยากาศ อะไรต่างๆ ก็จะเปลี่ยนแปลงไป แล้วเวลานั้นแหละจะเป็นเวลาที่พระเยซูเสด็จกลับมา และในที่นี้บอกว่าเวลานั้นมนุษย์จะสลบสลายไปเพราะความกลัว ถ้าใครไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร คนนั้นก็จะเกิดความกลัว ไม่แต่ปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกัน เมื่อเกิดภัยธรรมชาติขึ้นมา คนทั้งหลายที่ไม่รู้เรื่องราวของ พระเจ้าก็จะตั้งคำถามว่า สิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไรกันแน่ทำไมมันจึงเกิดขึ้น แต่ในพระคัมภีร์ได้อธิบายสิ่งเหล่านี้บอกว่าสิ่งเหล่านี้คือหมายสำคัญเกี่ยวกับวาระสุดท้ายและการเสด็จกลับมาของพระเยซู และสิ่งเหล่านี้กำลังสำเร็จขึ้นในยุคของเรา ในพระธรรมลูกาบทที่ 21 ข้อที่ 34 ถึง 36 เขียนไว้บอกว่า จงระวังตัวให้ดีเกรงว่าใจของท่านจะเต็มล้นไปด้วยการเสเพลการเมาเหล้าและการห่วงกังวลถึงชีวิตนี้ แล้วเวลานั้นจะมาถึงท่านโดยไม่ฆ่าฝัน เหมืองอย่างกับดากเพราะว่าวันนั้นจะมาถึงทุกคนที่อยู่ทั่วพึงแผ่นดินโลก แต่จงเฝ้าระวังอยู่ทุกเวลาจงอธิษฐาน เพื่อผู้ท่านจะมีกำลังรอบพ้นเหตุการณ์ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นนั้น และจะยืนอยู่ต่อหน้าบุมนุษย์ได้ เพราะพระคัมภีร์ข้อนี้พระเยซูเตือนสติเราทั้งหลายทุกคนว่าเมื่อเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นขอให้เราระวานตัวให้ดีเพราะเกรงว่าเราจะเสเพลไปด้วยการเมาเหล้าและกังวลถึงชีวิตนี้หมายความว่าไง หมายความว่าเมื่อโลกมีความเจริญมากยิ่งขึ้น เราจะกังวลถึงชีวิตในโลกปัจจุบันนี้มากขึ้น เราจะสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้เมื่อมีความเจริญมากขึ้นมีรถยนต์มีเทคโนโลยีอะไรมากมาย เราทุ่มเทชีวิตไปทำงานเพื่อแสวงหาสิ่งเหล่านั้น และเราไม่มีเวลาจะมาศึกษาเรื่องราวของพระเจ้า ไม่มีเวลาเตรียมตัวสำหรับชีวิตหน้า และถ้าชีวิตเราเมาไม่กับการหาการดื่มการเอาใจใส่สิ่งเหล่านี้นะฮะสุดท้ายวันที่พระเยซูมาเราก็จะไม่พร้อม สุดท้ายเมื่อเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นเราก็จะไม่พร้อม ดังนั้นพระคัมภีร์นี้เตือนสติเราทั้งหลายทุกคนว่าให้เราเฝ้าระวังอยู่ทุกเวลา ด้วยการอธิษฐาน ให้ใจเราติดสนิทกับพระเจ้า เราจะได้พร้อมสำหรับเหตุการณ์เหล่านี้ อะไรจะเกิดขึ้นใจเราไม่วิตกกังวลแล้วเราไว้ใจพระเจ้า วันที่พระเยซูเสด็จกลับมาเราก็พร้อมที่จะไปกับพระองค์แต่เรื่องเราที่พูดมาทั้งหมดนี้สิ่งที่อยากจะสรุปให้กับพวกเราทุกคนก็คือ มีคำสัญญาว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาจริง และมีข้อพระคัมภีร์ที่ ให้ไว้เพื่อชี้ให้เห็นหมายสำคัญที่จะเกิดขึ้นว่า เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นชี้ให้เห็นว่าโลกจะถึงการอิสานแล้วพระเยซูจะเสด็จกลับมาแล้วและเหตุการณ์เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นหมายสำคัญ ด้านสังคมหรือด้านธรรมชาติ ก็มาสำเร็จดูในในยุคของเราณปัจจุบัน ดังนั้นเราจึงเชื่อได้ว่าเวลานี้เป็นเวลาของยุคสุดท้าย และการที่จะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายนี้เกิดจากฝีมือของมนุษย์ ดังนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าความรู้ที่ทวีขึ้นเนี่ยทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ได้ใช้เวลาเป็นร้อยพันปีเหมือนยุคเก่า ดังนั้นเหตุการณ์เลวร้ายที่จะเกิดขึ้นก็เช่นเดียวกันมันไม่ได้อาศัยเวลานานเป็นร้อยเป็นพันปีเหมือนยุคเก่า ดังนั้นหน้าที่ของพวกเราในทุกวันนี้ก็คือมาศึกษามาเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวสำหรับแผ่นดินสวรรค์ ที่จะมาถึงพวกเราในไม่ช้านี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่าน